นักท่องเที่ยวหญิงบอกนักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีว่า Chérie, je vais chercher quelques souvenirs en coquillage pour nos deux enfants ซึ่งแปลว่าที่รัก ฉันจะไปหาของที่ระลึกที่ทำจากหอยสองสามชิ้นสำหรับลูกทั้งสองคนของเรานะคำว่า Chérie เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าที่รักหรือคนที่ถูกรักคำว่า je เป็นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ แปลว่าฉัน คำว่า the เป็นคำกริยารูปกระจายของกริยารูปเดิม คือ a l i แปลว่าไป ในกรณีนี้เป็นการใช้ร่วมกับกริยารูปเดิมคือ chercher แปลว่าหา การใช้กริยา a l i ตามด้วยกริยารูปเดิมจะสร้างความหมายเกี่ยวกับการไวยากรณ์ของภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเรียกว่า futur e proche แปลว่าอนาคตอันใกล้เปรียบกับภาษาอังกฤษ คือการใช้สำนวน to be going to do something คำว่า quelque เป็นคำคุณศัพท์แสดงจำนวนไม่แน่นอนประมาณสามหรือสี่คำว่า souvenir เป็นคำนามเพศชายพหูพจน แปลว่าของที่ระลึกคำว่า ในที่นี้ใช้เป็นคำบุพบทขยายคำนามแปลว่าที่ทำจากคำว่า coquillage เป็นคำนามเพศชายพหูบทแปลว่าเปลือกหอย โดยเปลือกหอยมีหลากหลายชนิด จึงใช้เป็นคำพหูบทคำว่า pour เป็นคำบุพบท แปลว่าเพื่อสำหรับคำว่า nous เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของพวกเราคำว่า de เป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวนแปลว่าสองคำว่า enfant เป็นนามเพศชายพหูพจน์แปลว่าลูก